ค่ะเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดเชียงรายครับ จังหวัดที่พี่อยู่เนี่ยแหละค่ะฮะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่ชื่อว่าคุณเมย์นะคะครับ เกิดขึ้นเมื่อประมาณหกปีที่แล้ว ตอนนั้นเป็นช่วงสงกรานต์พอดีครับ คุณเมย์เนี่ยเธอเดินทางกลับบ้าน พ่อกับแม่ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณสิบห้ากิโลเมตรระหว่างทางที่คุณเมย์กำลังเดินทางกลับบ้าน รถก็ติดมากเลย ซึ่งปกติไม่ติดขนาดนี้ คุณเมย์เธอก็เริ่มสงสัยแล้วว่า ไอ้ทางข้างหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่ามันเป็นถนนสองเลนแซงก็แซงไม่ได้ คุณเมย์ก็เลยทำการได้แค่เคลื่อนรถนะคะผ่านไปตามลำดับ แต่ภาพที่เห็นน่ะ พอรถมันเคลื่อนไป อ่ะ ภาพที่เห็นมันก็เริ่มชัดเจนขึ้น เมื่อเข้าใกล้จุดเกิดเหตุ มันมีฝูงชนเยอะแยะเลย มาลุมล้อม มายืนมุงดูผู้ชายเราๆเจ็ดแปดคนนะคะที่ว่าลงไปงมหาอะไรสักอย่างในลำเหมืองอนะคะ ที่มีความกว้างประมาณสองเมตรได้ลำเหมืองเนี้ยก็จะติดถนนนะคะแล้วสิ่งที่เธอไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือ อื ระหว่างที่รถของเธอกำลังค่อย ๆ เคลื่อนนะคะแต่ยังไม่พ้นไอ้ฝูงชนที่มารุมอยู่ ผู้ชายกลุ่มนั้นนะคะเจ็ดแปดคนเนี่ย ก็ได้หามศพผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นขึ้นมาจากหลังเมืองแล้วก็มาวางข้างรถเธอ ที่ไม่สามารถขยับไปไหนได้เลย พอพวกเขาวางศพปุ๊บ คุณเมย์เธอบอกเลยว่ารู้สึกแบบ ตัวเย็นว่าไปทั้งตัว อืม เหมือนเธอรับรู้พลังงานอะไรบางอย่างอะ่ะ ครับ เออ เธอก็ตัวชาเนอะแข็งอยู่ไปประมาณห้านาทีได้ในใจก็คิดว่าเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่รถข้างหน้ามันจะเคลื่อนไปสักทีวะครับ นางก็เลยบ่นกับตัวเองว่าทำไมแม่งต้องเอามาวางตรงนี้ด้วยวะเออ คือที่เธอพูดอ่ะเธอไม่ได้รังเกียจศพคนนั้นนะนะน้องวีแต่เธอกลัว เออเออความรู้สึกตอนนั้นนะผมเข้าใจเลยนะความรู้สึกแบบ ถ้าเราเดินไปในที่มืดๆแล้วเรารู้สึกว่ามีใครบางคนเอาศพมาวางไว้ตรงเนี้ยมันมันจะแบบโอ้ยกูจะเดินไปตรงนู้นทำไมมึงต้องมาวางตรงนี้ อะไรเงี้ย นะ ใช่ทำไมต้องมามาวางไว้ที่ใกล้รถเธอเพราะว่ามัน เอ่อ คือง่าย ๆว่า ประติดกับประตูเธออะค่ะโอ้โห ข้าง ข้างรถ ข้างคนขับง่ายๆเลย ครับ อืมทำไงละทีนี้ กลัวนะ ใจก็กลัว ไม่กล้าหันไปมอง แต่ความที่มันใกล้มากอะคือยังไงก็เห็นอะะหางตาตัวเองนี่แหละ ครับ ที่มันเป็นจุดบอด มันก็คอยที่จะมองอยู่ตลอดเวลา ถึงใจจะบอกว่า เฮ้ย มึง มึงอย่ามองนะ แต่มันก็ยังมองอยู่ดี เออจนถึงช่วงที่กู้ภัยอะค่ะเขากำลังทำการห่อศพเขาก็จะพยายามเคลียร์ฝูงชนเนาะที่มุงดูออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะนำศพขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลเธอก็เลยสามารถผ่านจากจุดตรงนั้นออกมาได้ ตอนที่รถกำลังเคลื่อนตัว หางตาซ้ายของเธอ คือทางทางเบาะคนคนนั่งใช่ไหมครับ มันดันไปเห็นว่ามีร่างดำๆนั่งอยู่ข้างๆเธอครับ เธอรีบหันควับไปดูเลยค่ะ มันเป็นร่างสีดำทั้งตัวครับ ส่วนหัวเนี่ย หันมองมาที่เธอที่มีแต่ลูกตาสีขาว ครับ เธอร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาจากรถจนเกือบว่าจะโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนนะคะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือความที่รถติดเนี่ยแต่รถมอเตอร์ไซค์มันซอกแซกได้ถูกไหมคะ อนนี้น้องมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็จะด่าแล้วนะ แต่เขาก็ตกใจเหมือนกัน เพราะว่าจู่ๆอ่ะทำไมคุณเมย์เปิดประตู แล้วก็ลนลานมากเลยออกมาจากรถ เออเขาจะจะด่าก็ไม่กล้าด่า เพราะว่าเห็นสภาพคุณเมย์เป็นแบบนั้นเหมือนเธอเจออะไรมาในรถ แล้วก็ตกใจสุดขีดเขาก็เลยยื่นหน้าไปมองในรถคุณเมย์แต่ก็ไม่เห็นอะไรเขาก็เลยถามถามคุณเมย์ว่า พี่พี่พี่เป็นอะไรเปล่า อ่ะ ครับ มีใครอยู่ในรถพี่ป่ะเออบอกผมได้นะ เออเธอก็ได้สติเนาะหันกลับไปขอโทษน้องคนนั้น แต่เธอก็ไม่รู้จะตอบน้องคนนั้นยังไง เนี่ยเพราะว่าดูท่าน้องคนนั้นน่ะเขาจะไม่เห็นเหมือนที่เธอเห็น เออเออคุณเมย์เธอก็เลยส่องมองเข้าไปในรถอีกครั้ง ปรากฏว่าไม่มีแล้วค่ะ หายไปละร่างำดับเนี่ยหายไปละเธอก็เลยคิดว่า เอ เป็นเพราะว่าเราเพิ่งเห็นศพมาหรือเปล่า ก็เลยอาจทำให้ตาฝาด เออ ก็เลยขึ้นรถก็ไม่ได้สนใจละ ขับรถต่อ ซึ่งพอผ่านตรงจุดนั้นได้เนี่ย เธอก็ขับรถกลับบ้านตามปกติ แต่ในใจอ่ะตอนที่ขับรถกลับบ้านเนี่ย มันคิดแต่เรื่องผู้ชายคนนี้ตลอดทางเลยอืพอถึงบ้าน เธอก็เลยพยายามหาข้อมูลค่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับผู้ชายคนนั้น ครับ เออปรากฏว่าเกิดมันเป็นอุบัติเหตุหาเมาแล้วค่ะรถเนี่ยมันก็เลยพุ่งลงคลอง แล้วที่คนมามุงดูมากเป็นพิเศษก็เพราะว่าเขาคนเนี้ย เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นอโอ้แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่ามันกำลังจะเริ่มน้องวี ครับ จากเหตุการณ์วันนั้นน่ะ มันทำให้ชีวิตโทษนะคะมันทำให้ชีวิตของคุณเมย์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยอคุณเมย์เล่าว่าเธอฝันน่ะฝันว่าผู้ชายคนน่ะ มายืนอยู่ที่ปลายเตียงตัวเปียกโชกมาเลยเออแล้วก็ใส่ชุดเดิมๆตอนที่เขาตายนะปากก็พูดเดิมๆช่วยที มองไม่เห็น ไม่เห็นอะไรเลย ช่วยที าเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็พูดอย่างเงี้ย ช่วยหน่อยครับแล้วก็จะฝันแบบนี้ทุกคืนแต่คุณเมย์เธอก็ไม่ยอมเล่าให้พ่อแม่ฟังพอตอนกลางวัน จากเดิมเนี่ย เริ่มแล้วเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ย ก็กลายเป็นคนที่มือลอยเหมือนเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองจนมันเริ่มหนัก ขึ้นหนักขึ้น วันแรกที่เกิดเรื่องเนี่ยเธอเล่าว่า เธอนั่งอยู่ใต้ต้นมะขาม แล้วเธอก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งมากระซิบที่ข้างหนะคะโดยอู้กำเมืองนี่แหละค่ะรับครับ เชือกอยู่ในหลองข้าว หลองข้าวก็คือยุ้งข้าวอะนะคะน้องเขากระซิบบอกคุณเมยว่า ว่าให้ไปเอาเชือกมาแขวนคอปีนต้นมะขามนี่กะ อืม ปีนต้นมะขามนี่แหละกะเออ แล้วเธอก็ทำตามเฉยเลย ระหว่างที่เธอกำลังผูกเงินแล้วก็กำลังจะปีนขึ้นต้นมะขามเพื่อไปคล้องเชือกออพ่อของเธอกลับมาจากใกล้พอดีค่ะออพอเห็นลูกตัวเองทำแบบนั้นก็ตกใจเลยตะโกนใส่คุณเมย์ว่าทำอะไรอะเมย์เธอจึงสะดุ้งก็เลยได้สติกลับมา เธอก็บอกพ่อว่า เออไม่ได้ทำอะไร พ่อก็ยังดุต่อว่า ไม่ได้ทำอะไรได้ไง รู้ไหมเนี่ย ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อแล้วเมย์รู้ได้ยังไงว่าเชือกมันอยู่ในยุ้งข้าวครับอ๋อเพราะว่าเธอตอนนั้นเธอเล่าให้กับเราฟังว่า เธอเนี่ย ตั้งแต่เป็นเด็กเธอไม่เคยเข้าไปในยุ้งข้าวเลย เพราะว่าเธอเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กฝุ่นมันเยอะ เธอก็เลยตอบพ่อไป เออ เออ ว่าเปล่าเปล่า ตอบได้แค่เนี้ย พ่อเธอก็เริ่มคิดละว่าเอ๊ลูกเรามันผิดปกติแล้วนะเออแล้วหลังจากวันนั้นต่อมาก็มีเหตุการณ์ตามมาขึ้นเรื่อยๆอีกค่ะ ครับ เธอเริ่มกลายเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดปาข้าวปาของในบ้าน ทั้งๆทที่ไม่มีสาเหตุอะไรเลยนะคะ ครับ บางทีก็มือลอย ใครถามอะไรก็ไม่ตอบเหมือนไม่ได้ยินนะคะครับ แล้วพอมีเวลาคนมานั่งตรงข้าม เวลามีใครมาพูดด้วย อืก็จะชอบทำตาขวางใส่เขาครับ แล้วก็เอาหน้าไปใกล้ๆชิดหน้าของคนที่มานั่งด้วย เออ แล้วจ้องไปที่ลูกตาของคนที่มาพูดด้วย ตา ตาเนี่ย อยากได้ตาเฮ้ย คนมาคนมาคุยด้วยอ่ะเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะก็ตกใจเฮ้ยอะไรอ่ะเมย์เป็นไรอ่ะก็ไม่จากนั้นก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับน้องเมย์เลย ไม่มีใครกล้ามายุ่ง จนในที่สุดวันหนึ่งที่พ่อของคุณเมย์เริ่มไม่ไหวก็คือวันที่คุณเมย์เธอตกบันไดคืออยู่ดีๆค่ะเหมือนเธอมองไม่เห็นว่าตรงนั้นอ่ะ มันเป็นบันไดคคือเดินเหมือนน้องวีเข้าใจไหมเดินเหมือนเดินพื้นปกติ เนาะ ที่ว่าไม่มีสเต็ปลงบันได มันก็จะต้องเป๋ดิเพราะจริงๆแล้วเราจะต้องก้าวเท้าลง ถูกไหมฮะ เออเพราะพื้นมันไม่เสมอกัน แต่ทีเนี้ย เธอเดินเหมือนพื้นปกติ มันก็เลยทำให้เธอกลิ้ง กลิ้งลงไปจากบันไดชั้นบนนะลงถึงชั้นล่าง ดีว่าไม่บาดเจ็บอะไรมากแค่ว่าตัวถลอกเออพอแม่คุณเห็น แม่คุณแม่เห็นก็ตกใจ ก็รีบวิ่งมาดูลูกเมย์เมย์เป็นอะไรลูกทำไมเดินแบบนี้ ครับ มันอันตรายนะลูกแต่เธอกับพูดออกมาลอยๆอ่ะ เหมือนพูดกับตัวเองว่ามองไม่เห็นอะมองไม่เห็นบันได เอออ้าว เฮ้ยแม่เธอก็งงสิแม่แม่ไม่แม่ จะไม่เห็นได้ไงลูก หนูเดินขึ้นเดินลงอยู่ทุกวัน อืม ทีนี้พ่อกับแม่คุณเมย์ก็กลัวหนักขึ้นแล้วกลัวว่าเรื่องมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้เพราะว่าที่บ้านอ่ะ เป็นไร่เป็นสวน ใช่ไหมน้องวีถ้าคุณเมย์เธอทำอะไรแบบนี้อีกอ่ะแล้วถ้ามันไม่ใช่บันไดอ่ะ ถ้ามันเป็นคลองล่ะคลองในไร่อ่ะในสวนนะแล้วถ้าไม่มีใครเห็นนะคุณเมย์ครับ เออ คุณเมย์เสียชีวิตได้นะคะครับ เออ พ่อพ่อคุณเมย์ก็เลยตัดใจ โทรไปปรึกษาหลวงนา หลวงนาก็บอกให้พาคุณเมย์ไปหาท่านที่วัดแต่คุณเมย์เธอไม่ยอมไปเธอดิ้นเธอโวยวายลั่นบ้าน เธอไม่ให้ใครจับ แรงเธอเยอะมาก ตกลงวันแรกก็พาคุณเมย์ไปวัดไม่สำเร็จพ่อก็เลยโทรไปหาหลวงนาทีว่าว่า จะทำยังไงดี เพราะว่าคุณเมย์เธอไม่ยอมไปที่วัด หลวงนา ก็เลยบอกพ่อค่ะให้ขับรถมาเอาสายสินนะ ไปผูกที่ข้อมือคุณเมย์ จะได้พาคุณเมย์มาได้ แล้วก็ต้องให้พามาไม่เกินสามวันสามวันนะกำหนดห้ามเกินเพราะไม่งั้นช่วยไม่ได้แล้ว พอตกเย็นวันนั้นก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกค่ะวันนั้นหนักเลย วันนั้นคุณเมย์บอกว่าที่บ้านเนี่ยทำกับ ้าวไว้ก็มีกับข้าวหลายอย่างเรียงรายไป รวมทั้งปลาทูสองตัวรวมอยู่ในมื้ออาหารด้วยพอคุณเมย์เห็นปลาทูปุ๊บรีบใช้ช้อนแงะลูกกระตาปลาก่อนเลยทั้งสองตัวเลยกินงับงับงับงับงับงับงับแล้วก็ไม่แล้วก็ คือพ่อกับแม่เขาก็งงงว่าอะไรวะกินแต่ลูกกระตาปลางังงแบบแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรอ่ะวี คุณเมย์จนเขาพูดว่า ไม่เห็น ยังไงก็มองไม่เห็นไม่ได้ละต้องเปลี่ยนตา เนี่ยเธอพูดอย่างเงี้ย พอเธอพูดเสร็จอะเธอก็เอามืออะค่ะที่ไวเล็บยาวอะจะควักลูกตาตัวเอง โอ้โหเอาแล้ว ดี ดีที่พ่อกับแม่เนี่ย นั่งขนาบตัวคุณเมย์ไว้ทั้งสองข้างเขาก็เลยคว้ามือคุณเมย์ทัน มันก็เลยได้แค่ว่ามันเป็นอรอยเล็บนะคะ ที่ขวนตั้งแต่ใต้คิ้วอะลงมาถึงแก้มครับ พ่อเขาเขย่าตัวคุณเมย์จนคุณเมย์เธอได้สติกลับมาอีกครั้งแต่เธอไม่ยอมทานข้าวต่อนะคะเธอทานแค่ลูกตาปลาสองตัว แล้วก็ขอตัวไปนอนบอกกับพ่อแม่ว่าเวียนหัว ครับ จะไปนอน อ่ะทีนี้พ่อกับแม่เขาก็ไม่กล้าให้คุณเมย์เธออยู่คนเดียวละ ก็เลยเปิดประตูห้องนอนของคุณเมย์เอาไว้แล้วพ่อก็ออกมานั่งดูทีวีอยู่ข้างนอก ครับ ส่วนแม่เนี่ยก็นั่งเฝ้าคุณเมย์อยู่ข้างข้างๆคุณเมย์จนคุณเมย์หลับไป แล้วแม่ก็เลยเรียกพ่อให้มาผูกข้อมือคุณเมย์ด้วยสายสินแล้วแม่เนี่ยก็นั่งสวดมนต์อยู่ข้างๆเอาใจช่วยครับเพราะว่าแม่เธอเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วก็สวดไปด้วย ตอนที่พ่อผูกกใยสินเพื่อที่จะไม่ให้คุณเมย์เนี่ย ตื่นขึ้นมาตอนกำลังปลุกสายสินเออ พอเช้าวันต่อมา ถึงได้พาคุณเมย์ไปที่วัดได้สำเร็จค่ะ ครับ แต่ก็ต้องบอกว่า พยุงอ่ะต้องพยุง คือคุณเมย์ไม่มีแรงเลยนะ เหมือนคนง่อยเพลี้ยเสียขาครับ ไม่มีแรงหมดแรง ก็พ่อกับแม่ก็เลยรีบ พาแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านเนี่ย ให้มาอออุ้มคุณเมย์ค่ะไปที่รถแล้วก็ ขับรถกันไปที่วัดหลวงนา ครับพอท่านเห็นหน้าคุณเมย์ ท่านทักคุณเมย์ก่อนเลยนะคะว่า เอ่อ มันโดนผีตายโหงตกน้ำแฝงมันเนอร์โอ้ผมว่าแล้ววันโดนเอารีบพาไปนอกวัดเลย เอ้ยแล้วท่านก็สั่งท้ากับเมย์ช่วยกันเตรียมน้ำมนต์ คือเท่าที่คุณเมย์จำได้ เธอบอกว่า ตอนนั้นรู้สึกปวดหัวมาก มันคือมันดูวุ่นวายมากตอนนั้นอะ คือเหมือนเห็นผ้าเหลืองวิ่งผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดเลย ครับ แล้วจิตก็บอกไม่นิ่ง ท่านก็ให้คุณเมย์นั่ง กลางแดด กลางแดดเปี้ยงเลยนะที่ลานวัด แล้วท่านก็เริ่มสวดคาถาอะไรสักอย่าง พระกับเนน ยืนดูเต็มไปหมดเลย ทั้งวัดแต่ทีเนี้ยท่านสวดเท่าไหร่ ก็ไม่เห็นจะดีขึ้น ท่านก็เลยคิดว่า อืม วิญญาณตนเนี้ยมีจิตอาฆาตนะ ท่านจึงสั่งให้ทุกคนเนี่ย กลับเข้าไปในวัดห้ามออกมาที่ลานวัด จนกว่าพิธีจะเสร็จ แล้วท่านก็ไปนำดาบมาเล่มหนึ่งเป็นดาบเก่าๆของท่านเอง ท่านก็เอามาวางไว้บนบาซ้ายของคุณเมย์ครับ ความรู้สึกในตอนนั้นอ่ะ คุณเมย์เล่าให้เราฟังว่ามันเจ็บมาก มันปวดแสบปวดร้อนไปหมดอะฮะ จนเธอทนไม่ไหว แล้วเธอก็ร้องกรีดลั่นวัดเลย ท่านเนี้ย พอหลวงน้าเห็นเธอกีดก็เลยพรมน้ำมนต์ให้เธอ แต่ น้องวีแทนที่มันจะดีขึ้นถูกไหมเพราะโดนน้ำมนต์มันดันกลับกลายว่าความรู้สึกของเธออ่ะมันน้ำมนต์นะคะมันจะเป็นหยดหยดถูกไหมแต่มันกลายเป็นว่าน้ำยนน้ำมนต์ที่สาดมา มันเหมือนเข็มเป็นร้อยร้อยเล่มอ่ะวิ่งทะลุผ่านล่างอ่ะความรู้สึกมันเจ็บจนจะขาดใจตาย พอหลวงนาท่านเห็นแบบนั้น ท่านก็เลยให้คุณเมย์กินน้ำมนต์เออให้พ่อกับแม่มากรอกน้ำมนต์ใส่ปากเออให้คุณเมย์กินเข้าไปคุณเมย์บอกว่ามันขม ขมมาก ขมมาก ขมแบบชนิดที่ว่าแบบเหมือนบอรเพชรเลยอ่ะแล้วพอกินปุ๊บรสขมเข้าตัวปุ๊บ คุณเมตาเหลือเป็นสีขาวแล้วทีนี้ แล้วก็อ้วกน้ำมนต์ออกมา แต่น้ำมนต์ที่อ้วกออกมานะวีแทนที่มันจะเป็นน้ำใสๆผสมกับน้ำลายเลยใช่ไหมครับ เออแต่มันกลับเป็นน้ำสีดำเหมือนน้ำโคลนในลำเหมืองค่ะ เหมือนน้ำคลองน้ำโคลงตรงตรงนั้นใช่ไหมใช่ ตรงที่เกิดอุบัติเหตุ ที่คนนั้นก็เสียชีวิต ครับ แม่คุณเมย์ก็จะยืนร้องไห้ เพราะว่าพอกรอกน้ำมนต์เสร็จเนี่ยก็ต้องเดินกลับเข้าไปในกุฏิวัดไม่สามารถออกมาได้ คืออยากจะออกมาช่วยลูกจะจะขาดแต่ท่านคือหลวงน้าเนี่ยไม่ให้ออกมา ไม่งั้นจะเป็นการขัดการทำพิธีพอผ่านพิธีไปได้เนี่ยทำพิธีเสร็จ คุณเมย์ก็ตากลับมาเหมือนเดิมครับ แล้วเธอเล่าอาการตอนนั้นให้ฟังว่า ตัวเธอรู้สึกเหมือนมันโล่งอะ่ะตัวเบา ครับ แล้วก็กลับมาเป็นตัวของตัวเอง เหมือนเอาอะไรสักอย่างที่หนักๆออกจากร่างแต่เธอคือเธอยังงงงๆอ่ะ งงว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองวะ อะไรเงี้ยแต่หาสาเหตุไม่ได้ ว่าเป็นเพราะอะไร นึกไม่ออกนึกเรื่องนั้น คือ คือเธอลืมเรื่องนั้นไปแล้วอะค่ะเออคเออแล้วแต่เธอกำลังงงว่าทำไมเธอต้องมาเจออะไรแบบนี้พอเสร็จพิธี พ่อกับคุณเมย์ ก็มาพยุงให้เข้าไปนั่งในกุฏิวัดหลวงนา ท่านก็ถามว่า ตอนเนี้ย ดีขึ้นบ้างไหม ดีขึ้นบ้างหรือยังเมย์ก็บอกว่าหายแล้วเจ้าค่ะ ท่านก็ถามไปว่า อืม ไปทำอะไรมาโยมไปทำอะไรมา เพราะว่ามันมีผีตายโหงตกน้ำติดตัวมาเนอร์แล้วเขาจะตามมาเอาชีวิตตัว ไปด้วยอืม หลวงน้าบอกแบบเนี้ยครับ แล้วตอนเนี้ยดวงจะตกนะ ไปไหนต้องระวังให้มาก คุณเมย์ก็เลยนึกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ ก็เลยเล่า เล่าว่าเจอยังไง ในวันนั้นให้ทุกคนฟัง หลวงน้าท่านก็เลยบอกว่า อืมทักเขาเนี่ย นอกจากจะดวงตกแล้วเนี่ย คือวันนั้นมันยังเป็นวันโกนด้วยมมันก็เลยทำให้ของที่เขาเล่นกันอ่ะ มันแรงมากขคับ หลังจากวันที่ทำพิธีเสร็จหลวงนา ก็ไม่ได้พูดอะไร ก็ยังให้คุณเมย์นะคะมาอาบน้ำมนต์ที่วัดเนี่ยอ่าให้ครบเจ็ดวันกลางแดดเปรี้ยงๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งท่านได้บอกกับคุณเมย์ว่า มันเป็นเรื่องของโลกของวิญญาณเนาะน้องวีกับโลกของมนุษย์ อ่ะ มันเหมือนคลื่นวิทยุอะค่ะที่ว่า มันจูนกันติดอะเจอจูนเจอกันเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องเลยนะครับใช่ค่ะน้อง นั่นแหละพอมันจูนกันติดปุ๊บเนี่ย มันก็จะเจออะไรแบบนี้แหละ อืมและเป็นช่วงช่วงคุณเมย์เขาดวงตกด้วย อืมดันไปเจอคนนี้เข้าพอดีครับท่านเนี้ย มันแฝงมากับตัวเราอ่ะ ได้ง่ายขึ้นท่าเนี้ยคุณเมย์เธอคิดว่าเรื่องเนี่ยมันก็คงจบแล้วล่ะ เออ แต่เรื่องมันก็ยังไม่จบน้องวีครับ หลังจากวันทำพิธีเสร็จ หลวงน้าเนี่ย ได้มาหาคุณเมย์ที่บ้านนะคะ ท่านบอกว่าที่ตรงนั้นน่ะมันแรงมากนะผีตนนั้นน่ะ มาหาหลวงนาที่กุฏิด้วย แล้วหลวงนาก็บรรยายลักษณะของผู้ชายคนนั้นที่คุณเมย์ฟังว่าท่านบอกว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำเมืองเกขาสั้นใช่ไหมครับซึ่งเรื่องเนี้ยเธอไม่ได้บอกใครเลยไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย แม้แต่พ่อกับแม่ก็ไม่รู้ ครับ หลวงนาท่านก็เลยบอกว่ามันมีคนเล่นของ ซึ่งตอนนั้นมันจะมีอะไรแบบเนี้ย เยอะมากนะคะมันเป็นพูดได้ไหมอ่ะมันเป็นพวกพม่าค่ะที่เขาทำของที่เขาทำของใส่ผู้ชายคนเนี้ย คือแรงงานทางแม่สายเนาะก็จะมีแรงงานของพวกพม่าที่มาทำงานที่โรงงานทางด้านแม่สายแล้วก็คงจะผิดใจกับลูกผู้ชายลูกชายของผู้ใหญ่บ้าน อืมอ่าก็เลยทำการเล่นของโดยเอาผ้ายันนะคะไปปิดตา ครับ มันก็เลยทำให้เกิดบัดเอกรถคว่ำตกน้ำจนเสียชีวิต อืมทีนี้ตาตายอ่ะ เอ่อ ร่างของลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นผีตาบอดครับเออหลวงน้นาท่านก็เลยต้องช่วยเอาพยัน ที่ปิดตาผีคนนั้นนะออกให้ ครับ แล้วก็บอกให้คุณเมย์ไปทำบุญ ให้กับผีคนนั้นซะคุณเมย์ก็เลยหายเป็นปกติอย่างแท้จริง อืมแต่ว่าจากนั้นเวลาเธอไปไหนมาไหนนะ น้องวีครับเธอขับรถผ่านที่ที่หนึ่งมีตุ่มแดงปักไว้นะฮะ กับกองสัตว์กองยซึ่งทางเหนือเนี่ยเขาจะเชื่อกันมากว่า ถ้ามีตุงแดง แล้วมีกองทรายกองอยู่เนี่ย แสดงว่าที่ตรงนั้นน่ะ มันมีการเกิดอุบัติเหตุเป็นขึ้น แล้วคนที่ตายก็จะเรียกว่าตายขาดที่ หรือเรียกว่าตายโหงโอ้ซึ่งมันจะทำให้เธอนึกถึงแต่เรื่องตลอด ถึงผู้ชายคนตลอด มันทำให้คุณเมย์ค่ะแกแผ่เมตตาให้คนเนี้ย ทุกครั้ง ไม่เคยลืมสักครั้งเลย ครับ ซึ่งเธอมาทราบภายหลังว่า มันเป็นอย่างที่หลวงน้าบอกเป๊ะๆเลยว่าผู้ชายคนเนี้ยโดนของก่อนตายโดนทับของปิดตา มันเลยลดคว่ำแล้วมันไม่ใช่ผีลูกชายผู้ใหญ่บ้าน แต่มันเป็นของที่อยู่ในตัววิญญาณ ครับเข้าใจไหมคะของที่อยู่ในตัววิญญาณนั้นอะที่ว่าเขาเอาลูกเอาชีวิตของลูกชายผู้ใหญ่บ้านไปแล้วเนี่ย ครับเขาก็จะเอามาเอาชีวิต คุณเมย์ไปด้วยอีกคน โดยการทำการแฝงร่างค่ะ นี่คือการแฝงร่างโดยที่คุณเมย์ไม่รู้ตัว ครับ แล้วดันไปเหมือนกับโชคไม่ดีอะค่ะแล้วไปอยู่ในช่วงจังหวะนั้นพอดีเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะ น้องวีคือ ผมจะบอกว่า เหตุเนี้ยเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับคำว่า ลมเพลลมพัดในในอีกรูปแบบหนึ่งเลยได้ไหมพี่ติกิใช่ค่ะใช่ค่ะกึ่งต้องค่ะพี่เคยไปเล่ากับพี่นัทก็ ใช้ชื่อเรื่องว่าลมเพลลมพัดกึ่งกึ่งลมเพลลมพัดชนิดหนึ่งนะ แต่ว่าอันเนี้ย มันเป็นลมเพลลมพัดที่บังเอิญ ไปไปเจอไปเจอกับการจูนเข้ากับมิติหนึ่งที่เห็นดวงวิญญาณเนี้ยมันนอนอยู่ข้างๆ รถอะ่ะ แล้วก็ไปทักเขาไงมันเหมือนไอ้ที่เราบอกว่าเวลามีอะไรเสียงดังตอนกลางคืนเนี่ยตะโกนทักอ่ะ ของมันจะเข้าตัวต้องถูกต้องไม่ควรเลย รูปอันนี้หนึ่งเรื่องเลยที่ว่าทักแต่ไม่ควร ใช่รูปแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ แต่มันไม่ใช่เป็นการแบบไปเสียงดังป๊อกแป๊ก แต่นี่คือเห็นด้วยตาว่าเขามายืนอยู่ข้างไอ้เขามานอนอยู่ข้างรถ แล้วก็ขวางทางที่ตัวเองจะขึ้นรถ ทีเนี้ยก็เลยกลายเป็น อุ้ยจะมานอนอะไรตรงนี้มันเป็นการทักแล้ว ต้องถึงจะพูดกับตัวเอง แต่อย่าลืมนะคะว่า ของที่อยู่ในตัววิญญาณตนเนี่ยได้ยินครับ แล้วเอาชีวิตไปแล้ว ก็ต้องมาเอาชีวิตเมย์ไปด้วย มันเหมือนว่า มันเหมือนว่า ไอ้ดวงดวงจิตดวงเนี้ยที่ไปเป็นเขาเรียกว่าไงอะ เป็นดวงจิตที่ถูกใช้งานเพื่อให้ทำลายชีวิตของลูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เมื่อชีวิตนั้นดับปุ๊บตัวเองล่องลอย ไม่รู้ จะ ไปไหน มา เจอคนคน เนี้ยทักเข้า ปุ๊บก็เลยเข้าแฝงอีก แล้วก็ไม่จบเรื่องเกี่ยวกับการ จะ สร้างกรรมต่อ เพราะว่าด้วยด้วยวาระจิตมันฝังเกี่ยวกับการทำลายชีวิตอยู่อย่างนี้ไงวนเวียนอ่ะค่ะคือของไม่กลับไปตัว ไปตัวคนทำเนี่ยออของของเนี่ยมันล่องลอย แล้วมันเจอกับคนดวงตก ครับ มันก็เลยแฝงร่างมาได้ออืควรแหละฮะผีตาบอด หรืออีกเรื่องหนึ่งที่พี่ติ๊กอีกเคยให้ชื่อเรื่องไว้ว่ามันชื่ออะไรนะลมเพลลมพัด ใช่ค่ะ ได้ทั้งคู่เลยทั้งทั้งสองทั้งสองชื่อนี้คือเหมาะสมมากนะฮะพี่ติกิขอบคุณมาก